Dünyayı เสมเออเอ้ยเปรมปรีเออเอ้ยเป็นสุดเอ้ยคิดเออ เจ้าเอ๋ยเทพพระบุตรเอ๋ยจับระบำ 所以。 เจ้าเอ๋ยรำเรียงเอ๋ยเคียงข้าวเอ๋ยไปให้เอ๋ยชิด ติดเออเอยติดพันเออเอยการลงเอยยาเออ เจ้าเอ๋ยแล้วตีเอ๋ยวงเวียนเอ๋ยเปลี่ยนเอ๋ยสาย 咋？哦，哎。 khoáng ơi ờ, ờ, ờ. การลยาเออยสามร้านเออยใจเออเออเออเออเจ้าเออ